วางแผนชีวิตและอาชีพนะคะเชื่อว่าทุกๆ คนโดยเฉพาะผู้เรียนเมื่อจบสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็อยากจะประกอบอาชีพที่ตัวเองสนใจแล้วก็มีความถนัดแล้วก็ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยจะ ให้ผู้เรียนเนี้ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้สำรวจตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการจัดการชีวิตอย่างไรนะคะ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะะคิดไปว่าเอ๊ะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำอะไรในเรื่องของการจัดการวางแผนแต่ชีวิตก็อยู่ได้รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะค่ะเอาเป็นว่าออตอนนี้เนี่ยผู้เรียนคิด ใฝ่ฝันหรือมีอาชีพที่ตัวเองอยากจะ ทำในอนาคตเนี่ยอาชีพอะไรบ้างคะ เพราะว่าในโลกแห่งสังคมยุคใหม่เนี่ยก็เปิดโอกาสให้เรามีโลกกว้างทางอาชีพมากมายหลากหลาย แล้วก็มีอาชีพใหม่ ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะ เพราะฉะนั้นเราในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโอกาสแสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองนะคะ เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ให้ลองนึกดูนะคะว่าอาชีพที่เราใฝ่ฝันคืออาชีพอะไรบ้างนะคะ ถ้านึกได้แล้วนะคะ เอ๊ะ แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้อย่างไรนะคะะเดี๋ยวจะมีข้อคำถามนะคะให้ทุกคนได้ลองทบทวนตัวเองดูว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดการชีวิตของเราอย่างไรนะคะ ค่ะ ก็จะมีอยู่3แบบนะคะ ก็คืออแบบที่1นะคะ มีเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร อันนี้หมายถึงว่าเราสนใจอยากทำอาชีพอะไร อยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ เราก็จะตั้งเป้าหมายแล้วก็เขียนออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อบอกตัวเองว่าทิศทางของเราเราจะพุ่งไปตรงนี้ เป้าหมายของเราที่เราอยากจะทำให้สำเร็จคือสิ่งนี้ อันนี้ก็คือแบบที่ 1 คือข้อ A นะคะ แบบที่ 2 ก็คือแบบข้อ B มีเป้าหมาย แต่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร อันนี้ก็หมายถึงว่าผู้เรียนก็อาจจะคิดฝันนะคะก็อยู่ในความคิด แต่ไม่ได้เขียนออกมาให้ตัวเองเห็นอย่างชัดเจน เป็นรายลักษณ์อักษรว่าสิ่งที่ตัวเองกำหนดและอยากทำให้สำเร็จนั้น คืออะไรแบบนี้เนี่ย ก็จะแค่คิดแค่ฝันแค่นึก แค่อยากแค่ต้องการลอยๆอยู่ในความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ก็ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเหมือนแบบ A นะคะส่วนแบบสุดท้ายคือแบบที่ 3 แบบ C นะคะก็คือไม่มีเป้าหมายอะไร อันนี้จะเป็นพวกมีความคิดเป็นอิสระนะคะก็แก้ไขแก้ปัญหา ไปในแต่ละวันนะคะไม่ไม่ไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัวก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์โชคชะตาจะพาไปทางไหน ก็จะเป็นไปอย่างนั้น อันนี้ก็คือพวกไม่มีเป้าหมายนะคะค่ะก็ลองพิจารณาดูในช่วงนี้นะคะว่าเอ๊เราจะเป็นแบบ A หรือแบบ B หรือแบบ C ค่ะคิดว่าทุกคนคงจะ มีคำตอบสำหรับตัวเองแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอออยากจะมีคำแนะนำดีๆ นิดนึงนะคะ ว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจากที่การศึกษาสำรวจเนี่ยส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะตกอยู่ในข้อ B นะคะเป็นเกณฑ์ส่วนใหญ่มีมีเป้าหมายมีทิศทางแต่ไม่ได้ลงเป็น ลายลักษณ์อักษรซึ่งอาจจะตรงกับผู้เรียนหลายๆคนตอนนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติอะไร ก็เป็นอยู่ในธรรมดา ธรรมชาติของอวัยรุ่นหรือนักศึกษาทั่ว ๆ ไปนะคะ แต่ก็มีคนอีกส่วนหนึ่งนะคะ ที่จะลงในเรื่องของข้อ A ให้ความสำคัญในเรื่องของการกำหนดเป้าหมาย ในชีวิตหรือเป้าหมายของการเข้าสู่อาชีพอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีการวางแผน จะมีการกำหนดกิจกรรมในชีวิตของตัวเอง เพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายชีวิตของตัวเอง ซึ่งคนประเภทนี้เนี่ยค่ะจะประสบความสำเร็จ ในการเข้าสู่อาชีพ แล้วก็มีชีวิตที่มีความสุข เพราะว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แล้วก็การใช้ชีวิตของเขาในแต่ละวันเนี่ยก็จะรู้สึกมีค่าใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ ไม่ต้องสเปะสปะให้ศูนย์เปล่าในแต่ละวัน แล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันอีกด้วยนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ผู้เรียนทุกๆคนเนี่ยเป็นแบบ A ค่ะ เพราะนั้นบทเรียนบทนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเข้าสู่การวางแผนชีวิตและอาชีพ แบบมีเป้าหมาย แล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ทำได้เอาไปใช้ได้นะคะ